สวัสดีชาวไซ์ทูโกอินดีที่พบกันใหม่ค่ะ คุณให้ความรักกับเรามากมาย และมันมีค่ากับเรามาก การสนับสนุนต่อเนื่องของคุณช่วยเราทำจิตวิทยาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน และเราอยากขอบคุณ ฉะนั้นขอบคุณค่ะ แจ้งเพื่อทราบสั้นๆ ขอแจ้งว่าวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ควรใช้วิดีโอนี้เป็นเกณฑ์การวินิจฉัยใดๆถ้าคุณกำลังรับมือกับทารุณกรรมเราร้องขอให้คุณหาความช่วยเหลือ รับทราบแล้วมาเริ่มกันเลย ความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนของคุณกำหนดชีวิตคุณ และยังสร้างวิธีที่คุณสัมผัสและผูกพันกับผู้อื่น ผลพวงจากทุกความสัมพันธ์ที่คุณสร้างคือประสบการณ์และความทรงจำแต่ว่าบางครั้งประสบการณ์จากความสัมพันธ์ก็เจ็บปวดและสร้างแบบแผลแผลใจเหล่านี้อาจมีผลกับความสัมพันธ์ที่คุณกำลังพยายามสร้างฉะนั้นนี่คือ 6 สัญญาณของคนที่อาจถูกทารุณมาก่อน ข้อที่1คุณมีความรู้สึกพร่อง ความรู้สึกพร่องเป็นสัญญาณการถูกทำร้าย อาจเป็นความรู้สึกไร้ค่าที่ติดตามคุณไป ความรู้สึกนั้นมาจากความรู้สึกที่ไม่มั่นคงถึงตัวตนเกิดจากความสัมพันธ์ที่ทารุณทางจิตใจ วาจาหรือร่างกายและความสัมพันธ์ที่ทารุณผู้กระทำฝังความคิดผิดในใจคุณ พลังของความคิดนี้ไม่ได้อยู่ในถ้อยคำที่ใช้ แต่อยู่ที่ใครพูดและพูดยังไง สัญญาณของความภูมิใจตัวเองต่ำก็คือ มองโลกแง่ร้าย ต่อต้านและขาดแรงกระตุ้น หรือเป็นผู้ที่สื่อสารได้ไม่ดี คุณอาจซึมเศร้าหรือมีภาวะป่วยทางจิตอื่นๆ โชคดีที่ความภูมิใจในตัวเอง สร้างได้ ออกกำลังกายเปลี่ยนเสียงลบๆในหัว และฝึกสติช่วยเพิ่มความภูมิใจในตัวเอง 2. คุณมีภาพย้อนอดีตการย้อนอดีตจากแผลเก่ามาในรูปแบบ PTSD ได้ PTSD เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ได้จำกัดแค่ทหารผ่านศึกผู้อพยพ รืเยื่อความรุนแรง หากคุณเคยมีความสัมพันธ์ที่ทารุณ คุณอาจเป็น PTSD ที่ซับซ้อนหรือ CPTSD CPTSD ก่อตัวเมื่อคุณถูกทำร้ายซ้ำๆ เป็นระยะเวลานาน เหตุการณ์หรือสถานการณ์เป็นเครียดที่คุณเจอมันคุกคามชีวิตคุณจริง ๆ หรือมีธรรมชาติเป็นผิดภัย ซึ่งทำให้คุณหวาดหวั่นอยู่ตลอด คุณเจ็บซ้ำกับเหตุการณ์พระภาพย้อนอดีตที่แทรกเข้ามาหรือเปล่า หรือในฝันหรือภาพจำ คุณพยายามเลี่ยงเหตุการณ์คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นไหมอาการทางการบางอย่างของ CPTSD ก็คือ การนอนหลับยากหรือตื่นง่าย รู้สึกอ่อนไหวทางใจมากยิ่งขึ้นหงุดหงิดรำคาญรู้สึกยากในการคุมอารมณ์ และไม่มีสมาธิ CPTSD อาจเกิดคู่กับโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลหรือโรคผิดปกติทางบุคลิกภาพชนิดก้ากึ่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดความคิดที่บิดเบือน บ่อนทำลายเช่น เอาหมดหรือไม่เอาเลย หรือแบบตีตรา เช่นคุณอาจคิดว่า ถ้าฉันทำโครงงานไม่เสร็จสมบูรณ์มันต้องไม่ดีแน่ แล้วฉันจะเป็นคนล้มเหลว หรือฉันรู้ว่าสุดท้ายพวกเขาก็ทำให้ฉันเจ็บเสียใจอยู่ดี ทำไมต้องมีแฟนด้วยล่ะ ถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังรับมือกับ CPTSD กรุณาไปหานักบำบัดหรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา นักบำบัดจะช่วยปรับรูปแบบความคิดเชิงลบ รับมือกับความเครียดและความคิดอยากตาย 3. คุณมีปัญหากับความขัดแย้งทางความคิด ความขัดแย้งทางความคิดหรือที่เรียกว่า CD อาจเป็นสัญญาณของความเจ็บปวดในอดีต CD คือเมื่อคุณยึดสองความเชื่อที่ขัดแย้งกันในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างความขัดแย้งทางความคิด เช่น เมื่อมีคนสูบบุหรี่ ทั้งๆทที่รู้ว่ามันทำให้เป็นมะเร็ง ในความสัมพันธ์รุนแรงในอดีต คุณรู้สึกไว้ใจการรับรู้ของตัวเองไม่ได้ ตอนนี้เลยรู้สึกอยากหลบเลี่ยงสถานการณ์เดียวกันในอนาคต อย่างเช่นผู้กระทำอาจแสดงความรักกับคุณ แต่ทำร้ายคุณทางวาจา มีสร้างความรู้สึกสับสนภายใน ซึ่งทำให้คุณกลัวที่จะไว้ใจคนอื่นในอนาคต มันมีแบบฝึกหัดเขียนเพื่อตรวจสอบที่ช่วยเยียวยาคุณ และสร้างแบบแผนความคิดเชิงบวก การคุยกับนักบำบัดที่มีใบอนุญาตก็ช่วยได้ 4. คุณรู้สึกด้านชากับอารมณ์ของตัวเอง มันอาจยากมากเลยที่จะอธิบายความรู้สึกว่างเปล่า หรือไร้ความรู้สึก โรคซึมเศร้าและโรค วิตกกังวลสร้างความด้านชา มันเป็นการตอบสนองของจิตใจต่อความเครียดที่เพิ่มขึ้นทางใจหรือกาย และเลือกจะไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะประสบการณ์ร้ายๆ ในอดีต ทางการเรียกว่าโรคบุคลิกภาพวิปลาสบางครั้งก็รวมการแยกตัวรู้สึกเป็นคนแปลกหน้าในชีวิตคนอื่น และเป็นทุกข์ การทำร้ายสร้างความเครียดทางอารมณ์นำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพวิปลาสปี 2016 มีการศึกษาเด็กที่ถูกทารุณอย่างต่อเนื่อง และความสัมพันธ์กับการพัฒนาโรคบุคลิกภาพวิปลาสเขาพบว่าตลอดระยะ 6 ปี ผู้เข้าร่วมส่วนมากด้านชาขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ หรือเพศไหน แต่มีวิธีช่วย การรักษาความรู้สึกด้านชาเป็นไปได้ ด้วยกลยุทธ์การรับมือโดยระบุสิ่งกระตุ้น ออกกำลังกายและเข้าร่วมกลุ่มให้กำลังใจเมื่อจำเป็น 5. คุณพยายามไม่สนใจอารมณ์ความรู้สึก มาคู่กับความด้านชาคือความไม่สนอารมณ์ ในความสัมพันธ์ที่รุนแรง คุณมักไม่เป็นตัวเอง ไม่ว่าทางกายหรือจิตใจ การไม่สนใจอารมณ์เป็นนกลไกการปกป้องตัวเอง เพื่อรับมือกับความทุกข์และอารมณ์ที่ท่วมทน้น มันเป็นวิธีที่ใจปีประสบการณ์ที่เจ็บปวด และเป็นเครื่องมือที่พัฒนามาให้คุณฟื้นตัวได้จากการถูกทำร้าย และให้คุณรู้สึกถึงตัวตน แต่ว่าผลของการหนีความรู้สึกจะคงอยู่ แม้ความสัมพันธ์จะจบไป และกันคุณไม่ให้เปิดใจและรู้สึกอ่อนไหว โยคะช่วยให้คุณมั่นคงทั้งทางกายและทางใจ การเลี้ยงสัตว์และพบปะเพื่อนใหม่หรือทำงานอดิเรกใหม่ๆ ช่วยให้คุณเปิดกว้างมากขึ้นทั้งทางใจและทางกาย 6. คุณมีนิสัยขอโทษมากเกินควร ผลของความภาคภูมิใจตัวเองต่ำที่เกิดจากการโดนละเมิด หรือบาดเจ็บ คือการขอโทษอยู่เรื่อย คนที่มีบาดแผลโดนทำร้ายในอดีตมักขอโทษในสิ่งที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเอง นิสัยนี้มาจากความรู้สึกไม่ดีพอ ถูกละเลยหรือกล่าวโทษ สิ่งหนึ่งที่ควรจำไว้คือความต้องการของคุณ จริงจังและสำคัญ ด้วยการบำบัดคุณสามารถแทนที่ความคิดทำลายตัวเอง ได้ด้วยความคิดบวก